ครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำสวยๆจารัตครับวันนี้เดี๋ยวพาไปดูช่างเอี่ยวเทดินครับสามหกศูนย์สายแรงสายแรง Chào lên làm đi, chào lên. Chào lên. Bắt. ปัดโทโอ้ไรจัดเลย ฮะอู้ผมคิดว่าอยู่แล้วนะ ปัดโทแรงแรงแรง เลยอ่ะอู้แรงแรงแรง บอกเลยว่ารถก็แรง คนก็แรงครับ ลืมกดถ่ายหรือเปล่าเมื่อกี้ฮะทุกคน เดี๋ยวถอยใส่ลูกก่อนครับ ขอดูหน้าเจ๊จ๋าก่อน โอ้โหหน้าเจ๊จ๋าเมื่อกี้อ่ะ พี่กลัวแต่ลูกสูบมันหลุดออกมาเนยพ่อไอเสียไหมไปเมื่อกี้นะ เออ เสียว ยกไหวป่ะไหวป่ะขวาไทยสองเหลี่ยมนะเอาเลยขวาไทยตีหัวคนแค่นั้นจบไหมเลยเลยเอาโอ้เอาจะลากไหวไหมเนี่ยโอ้รถแรงขึ้นนี่รถแรงแรง ออกได้ไหมนี่ เดี๋ยวรถเอาลงบล็อกอีกดิลงบล็อก ไม่เดี๋ยวรถมาลงบล็อกอีก นี่ลงบล็อกทางไงเนี่ยเอบไปข้างนอกเลยเออ นี่ย อันนี้ลงบล็อกเสร็จแล้วครับ เต็มเก็บนู่เลยี๋ยวก็ถอยถูเข้าไปนู่นเลยเ้ยเดี๋ยวกูเข้าไปนู่นด้วยเอามาใส่ออกเลยด้วยเอาออกได้ไม่ได้ครับโอ้ครับรอตรงนี้อ่ะเดินหน้าไปหน่อยดิมันติดรถมันติดรถมันติดของรถอ่ะสีหกรถเก๋งมาเลยนะรถเก๋งน่ะ ใครขอเรียไปเดี๋ยวจะโวยวายเหมือนเมื่อกี้อีก กือบเกือบไม่รอดช่างเดียวทำไมออกไม่ได้อ่ะลมหรือเปล่าวะฮะแค่ล็อกเบรกไว้เหรอลูกโค้งเป็นเลงครับฮะ แม่มาดนเอายังไงล่ะทีนี้จมมันลื่นแล้วลกชไงมันมันไม่ไปถอยไม่ได้หรอถอยก็ลื่นแล้วนี่ ไม่ยกถอยอ่ะยกเรื่อยๆอ่ะลื่นลื่น ไม่ได้ ไม่ได้เอิดเรียบร้อยครับเรียบร้อย มันตัดสับระเบิดดีแทะอะมันจริงๆเลยเฮ้ยครบสองไหม โอ้เฉียดหัวผมนิดเดียวเองดูอันนี้มันออกไงออกข้างล่างอะไรไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ตักไปให้ไปกินหน่อยปะไอ้นั่นน้องกินรถน้องอิงน้องอะไรนะน้องอิงไหนพี่ชายอ่ะ รุ่นเบอร์บอจานชายเอารถมาปะเอารถมาลงบล็อกตัวนี้ปะบอกมาเรียบร้อยเลยครับ สามหกก็สามหกนะครับ ทีนี้ ความรักมันทิ่มขา ความรักมันทิ่มขา จันชายบอกว่าไม่ต้องดวนหรอกทีห้าค่อยลง เฮ้ยฝนจะมาแล้วนะนะแกกินขนมจีนเฮ้ยยินมาไป มาไปมาไปมาไปมา รียบร้อยโซ่ผมขอบคุณเสียตินครับสำหรับสลิงโซ่ขาดเรียบร้อยขาดเรียบร้อยไปร้อยห้าสิบกว่าพันหกโซ่ ใหม่นะนี่มันใหญ่เกินตัว งานมันใหญ่เกินตัวไอยอยไปเอาเทเลอร์มาไป เอาเทเลอร์มาลงบล็อกไป ลงเนี่ยฮะเออไปเดี๋ยวจะถอยเข้าตรงนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อยถอยก่อนได้ไหมเดี๋ยว เดี๋ยวเอารถเทเลอร์เข้าตรงนี้ก่อนเอาเลยเออเลยเลยเลยเลยหางมาเลยหางมาเลยหางมาเลย cắn luôn đây ạ à. đó đặt nó đi lên này bạn luôn đồn mấy đây đây đây đây đây đây มักปิดนักระชื่อกระสอบฝีมือจัดมักปิดมักมาชื่อกระสอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนักปิดนักระชื่อกระสอบเอาไปเลยกันเด้อข้างหลังเลยเลยเลยเดี๋ยวเราถอยครับจอดนะครับ โอเค เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านครับ สวัสดีครับผม